Música สวัสดีค่ะ เรามาถึงโมดูลที่ 5 แล้วนะคะซึ่งเป็นโมดูลสุดท้าย เป็นโมดูลที่เกี่ยวกับการจัดหาทีมงานในการผลิตนะคะการจัดทีมงานในการผลิตเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ก็คือบุคลากรที่ไม่ใช่ฝ่ายเทคนิคนะคะซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เป็น above the line person ซึ่งเราได้ ได้คุยกันในโมดูลที่ 4 ไปแล้วนะคะ บุคลากรกลุ่มนี้เนี่ย คือเป็นบุคลากรที่ไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะ ก็ตัวอย่างที่เราเห็นก็คืออทางด้านเขียนบท ค่าลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับและก็นักแสดงและนักแสดงประกอบค่ะ ทีนี้เรามาดูแต่ละตำแหน่งเลยกันนะคะตำแหน่งแรกก็คือผู้อำนวยการบริหาร ตำแหน่งนี้จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ขาดในการอนุมัติงบประมาณค่ะ หรือบางครั้งเป็นแหล่งทุน หรือทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดงบประมาณ ประสานงานกับลูกค้า จัดการเกี่ยวกับสถานี ประสานงานบริษัทโฆษณา หรือผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน และเป็นตัวแทนของนักแสดงและนักเขียนค่ะตำแหน่งต่อไปนะคะ คือผู้อำนวยการสร้าง ก็เป็นคนที่รับนโยอขอโทษนะคะ รับนโยบายมาจากผู้อำนวยการบริหารควบคุมการทำงานร่วมกันกับผู้กำกับนะคะ เป็นผู้ที่ดูแลค่าใช้จ่ายงบประมาณที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ให้มันบานปลายนะคะ เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในการเลือกบท หรือจะจ้างคนเขียนบทนะคะาหาผู้กำกับหรือหัวหน้างานอื่นๆค่ะ ตำแหน่งต่อไปนะคะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสร้างนะคะก็จะทำหน้าที่รับงานต่อจากผู้อำนวยการสร้างตามคำสั่ง แล้วก็บริหารจัดการรายละเอียดของการควบคุมการผลิตทั้งหมดนะคะตำแหน่งต่อมาก็คือผู้อำนวยการสร้างภาคสนามและสตูดิโอ ตำแหน่งนี้จะมีเฉพาะในกองถ่ายใหญ่ ๆ นะคะ ซึ่งมีการถ่ายทั้งในสตูดิโอแล้วก็นอกสตูดิโอและมีงานรายละเอียดมากมายทำให้เราต้องแยกตำแหน่งของผู้อำนวยการสร้างเป็นผู้อำนวยการสร้างที่เป็นภาคสนาม แล้วก็ในสตูดิโอนะคะงานจะได้ชัดเจนค่ะตำแหน่งต่อมานะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่งานหนักมากนะคะ ผู้กำกับค่ะ ผู้กำกับเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตีความแล้วก็ควบคุมการการผลิตทั้งหมดนะคะรับผิดชอบกำกับนักแสดงนะคะเพื่อการถ่ายทอดบทออกมาได้ดีนะคะตามมุมมองของผู้กำกับนะคะเเพื่อจะให้ภาพรวมออกมาเนี่ยเป็นไปอย่างที่ผู้กำกับต้องการนะคะ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขบทได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้เนี่ยจะต้องประสานงานกับผู้เขียนบท นะคะแล้วก็ผู้กำกับศิลป์นะคะผู้กำกับภาพนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยยังต้องทำงานร่วมกับการทีมงานสำหรับการคัดเลือกนักแสดงนะคะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลย ว่าจะเลือกใครใครจะเหมาะสมกับบทนะคะรวมไปถึงเสียงนะคะคนตัดต่อภาพ คนแต่งเพลงนะคะองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยผู้กำกับมีหน้าที่เลือก จัดสรรแล้วก็ทำให้มันเกิดความกลมกลืนของชิ้นงานค่ะสำหรับตำแหน่งต่อมานะคะถ้าเราใช้ภาษาไทยเราจะใช้คำว่านักแสดงค่ะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแยกเป็นกลุ่มๆไว้นะคะถ้าเป็นผู้แสดงที่ใช้คำว่า talent นะคะจะหมายถึงนักแสดงหรือที่ผู้ที่ปรากฏอยู่บนจอนะคะแต่ถ้าผู้แสดงที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า actor จะหมายถึงบุคคลที่อยู่หน้ากล้อง มีหน้าที่แสดงตามบทบาทนั้นนะคะ แต่ถ้าผู้แสดงที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า performer นะคะ จะเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่หน้ากล้องนะคะ อาจจะไม่ต้องแสดงความสามารถทางการละครค่ะ แต่ว่าให้เล่นไปตามบทบาทของตัวเองนะคะ ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือผู้ประกาศหรือนักภาคนะคะ ผู้อ่านประกาศหรือผู้บรรยายที่ไม่ปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์เราเรียกผู้ประกาศ นะคะหรือผู้ภาค แต่ถ้าเขาปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์นะคะผู้ประกาศหรือผู้ภาคกลุ่มนี้ก็กลายเป็นนักแสดงอยู่ในกลุ่มท ALEN ค่ะนักเขียนนะคะตำแหน่งต่อมานี้สำคัญมากนะคะเพราะว่า นักเขียนในที่นี้หมายถึงเขียนบทนะคะ เป็นผู้สร้างตัวละคร คิดบทสนทนา สร้างสถานการณ์ โครงเรื่องลำดับฉาก และองค์ประกอบการเล่าเรื่องต่างๆนะคะ คนเขียนบทตรงนี้ก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างพิมพ์เขียวอะค่ะในการสร้างบ้านหรือสร้างอาคารเป็นเป็นคนสำคัญมากนะคะ